ประโยค D'accord, je vais l'emballer pour que vous puissiez le mettre en s o u s t a b a g a g e แปลว่า ตกลงฉันจะห่อกระต่ายขูดมะพร้าวให้เพื่อให้คุณสามารถโหลดขึ้นห้องสัมภาระเครื่องบินได้คำว่า emballer แปลว่า ห่อ ในประโยคนี้มีการใช้ประโยคความรองคือ pour que vous puissiez le mettre en s o u s t a b a g a g e แปลว่า เพื่อให้คุณสามารถใส่ไว้ในห้องสัมภาระเครื่องบินได้ นักท่องเที่ยวตอบว่า แล้วว่าขอบคุณที่ได้คิดจัดการเรื่องนี้ให้